สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ Federal Aviation Administration หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า FAA เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการบินของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังเดิม FAA นั้นได้มีการก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมคิศักราช1958 เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานการบินแห่งชาติ Federal Aviation Agency และได้เปลี่ยนมาเป็น Federal Aviation Administration เมื่อคิศักราช1966 FAA มีสำนักงานใหญ่ขึ้นตรงอยู่ที่วอชิงตันดีซีและยังมีศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีก 11 แห่ง ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โอคลาโฮมาลาสกาวอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย เท็กซัส มิสซูรี อิลลินอยจอร์เจีย นิวยอร์ก และแมสซาชูเซตส์ค่ะ หน้าที่หลักนะคะของ FAA คือคอยวางระเบียบและ ควบคุมตลอดจนการตรวจสอบการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกานะคะ แถมยังคอยให้คำแนะนำนะคะ เกี่ยวกับด้านการบินพลเรือนค่ะ ให้แก่ประเทศต่างๆนะคะ ทั่วโลก ประเภทการทำงานค่ะของ FAA ค่ะเขาก็จะใช้กฎเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานของ ICAO นะคะ ตาม NX 1ค่ะ Personal Licensing NX 6 Operation of Aircraft แล้วก็ NX 8นะคะ Airworthiness of Aircraft ค่ะ ก็คือเป็นแนวทางในการตรวจสอบ โดยตรวจสอบผล การตรวจสอบนะคะ จะแบ่งไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะ 2 แบบด้วยกันค่ะ ประเภท1นะคะก็คือ category 1 ค่ะ ก็คือได้มาตรฐานของ ICAO ในการออกใบอนุญาต และทำการกำกับดูแลสายการบินค่ะ category 2 นะคะ ก็คือไม่ได้มาตรฐานค่ะของ ICAO ในการออกใบอนุญาต แล้วก็ทำการกำกับดูแลของสายการบินค่ะ สรุปได้ง่ายๆนะคะ ก็คือว่า category 1 ก็คือเป็นประเทศที่ มีระบบการกำกับดูแล ความปลอดภัย การบินพลเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ค่ะ ส่วน Category 2 ก็คือไม่ได้มาตรฐานของ ICAO นั่นเองนะคะ